I know. Thank you. Good night. mandu me. Nebra no na no jo mandie. สันเอาบ้านอยู่ใกันมองเห็นแล้วทุกวันอยูเองเดกด้วยน้อง 在。 believe. สัญญาดอกจีจดหมายเป็นขอออาเขียนเพียงตอบไม่ตรีเป็นสิแม่ช้ามหัวทาสีรู้ตัวตอนที่จะเป็นอะไรจดไว้อะไรบาอย่าเป็นห่วงอยู่คงกาละก็ควรจะได้มีหัวมาถึงหาก ครับผมขอบคุณด้วยนะฮะ โอ้โหรู้สึกว่าเพื่อนสาวเรากำลังติดลมเลยทีเดียว ครับผมเปลี่ยนนางรำใหม่ เอาเซตนี้มาแทนไม่ไม่ลงก็ไม่ว่า แต่ดึกๆจะขึ้นมาเสร็จนักร้องโอ้โหเป็นเราที่คล้องตูดโจตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับผมก็ด้วยกันนะครับนั่นไม่เป็นไรอยู่กันตำรงเบ้างก็ได้ไม่ว่ากันเพราะวันนี้นี่เรียกว่าเมาไว้ทั้งคืน